ค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะ กับรายวิชาฟู้ดดีไซน์ในตอนเผยสูตรไม่ลับวิธีทำบราวนี่ง่าย ๆ ฉบับทำตามได้เองที่บ้านค่ะค่ะสูตรไม่ลับเนี่ยไม่รับจริงใช่ไหมคะไม่รับจริงๆค่ะใครๆก็ทำได้ไม่ค่ะใครๆก็ทำได้ค่ะแล้วบราวนี่สูตรของเราวันนี้ เป็นบราวนี่ที่เป็นสูตรที่เข้มข้นมากเลยนะคะ แล้วก็เป็นบราวนี่หน้ากรอบค่ะ ่ะยังไงก็อยากดูวิธีทำก็ติดตามกันเลยค่ะ ค่ะ วันนี้นะคะคุณพี่นะคะก็จะทำเป็นเค้กช็อกโกแลตบาวนี่หน้ากรอบถูกไหมคะ ค่ะค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะคุณพี่คะ ค่ะ ส่วนผสมนะคะก็จะเริ่มจากตัว ตัวสำคัญเลยใช่ไหคมช็อกโกแลตของเราค่ะค่ะตามด้วยไข่ไก่นะคะค่ะของโกโก้ค่ะ แล้วก็มีแป้งอเนกประสงค์มอ่าสำหรับคนที่ชอบ เอ่อสำหรับคนที่ชอบในพวกถั่ว เราก็สามารถใส่สมุนไพิมพานได้นะคะ มีน้ำตาลทราย มีผงฟู มีกลิ่นวานิลาแล้วก็มีเนยค่ะค่ะอ๋อแล้วก็มีเกลือด้วยนะคะค่ะแล้ววิธีการทำเนี่ยเริ่มเริ่มต้องจากอะไรดีครับคุณพี่คะเริ่มต้นอันดับแรกเลยเราต้องวอร์มเตาก่อนนะคะ เราจะต้องวอร์มเตาอยู่ที่อุณหภูมิ175องศาค่ะ ค่ะก็ ในการทำเบรานี่นะคะ เริ่มเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะุณพี่ค่ะได้ค่ะอันดับแรกนะค่ะพี่มายืนข้างนี้ของเรได้ได้นะได้เค่ะ เราต้องละลาย ตัวของช็อกโกแลตลบก่อนเนาะค่ะ ตัวช็อกโกแลตเนยแล้วก็ผงโกโก้ ให้เข้าด้วยกันก่อนเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตเข้าไปนะคะ ก็เป็นเนยนะคะใช่เนยนี่เป็นเนยนะคะเป็นเนยสดเนเนาะยสดค่ะ สดแค่ไหนคะจากเตาเลยหรือเปล่า สดจากเต้าฝาบวัวเลยค่ะสดจากฟาเลยนะคะ เป็นเนยสดเลย แล้วเราก็ทำอะไรดีคะ เราเปิดเตานะคะโอ้ขอที่คนหน่อยนะได้เลยค่ะนี่ฉช่ค่ะ ใช่ค่ะ เราต้องคนเพราะว่า เออไฟอย่าแรงมาก เพราะว่าช็อกโกแลตมันไหม้ง่ายนะคะครับค่ะ ก็คือคนเป็นหวาน็และที่เป็นเป็นเป็นเป็นละลายกว่าส่วนผสมทั้งหมดจะเข้าด้วยกันนเลนยเื้อเดียวกันใช่ใช่บาวนี่นะคะที่หนูแบบทราบนะครับคนไทยชอบทานมากเลยครับ ใช่ใช่ เราไปในที่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นตามร้านอาหารหรือว่าแม้แต่ในตลาดอ่ะก็จะขายเนาะร้านสะดวกซื้อก็มีแบบเบลนี่หลายหลายรูปแบบมากเลยค่ะนะะตอนนี้นะครับ แต่ที่เราทานทำะตรงนี้ก็คือจะเป็นเบลนี่สูตรพิเศษเนาะ เป็นหน้า ก็ตัดแบบแบบหน้ากรอบแล้วก็จะมีความเข้มข้นของตัวช็อกโกแลตอยู่ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าแองกาซีนะคะใช้ช็อกโกแลตจากเบลเยียมเลยค่ะใช่ค่ะช็อกโกแลตที่ดีที่สุดในโลกคือช็อกโกแลตจากเบลเยียมแต่ถ้าใส่ช็อกโกแลตจากตลาดหลักไม่ได้ ก็จะไม่อร่อยสิคะเนี่ยอ๋อถือว่ามันจะมีแบบบางเจ้าอะไรอย่างเงี้ยถึงขายพวกเนี้ยถูกเพราะว่าอาจจะใช้คุณภาพที่ลดลงมาใช่ใช่แต่นี้เป็นที่สุดเลยใช่ไหมคะเพราะเราใช้ของดีทุกอย่างทุกอย่างที่เราสอนค่ะในรายวิชานี้เราใช้ของดี แล้วตอนนี้เป็นยังเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้ส่วนผสมเราละลายเข้ากันแล้ว เทคนิคที่สำคัญเลยนะคะเราจะต้องเห็นความเงาความมัน ทางด้านบนนะคะครับเหมือนกับตัวไขมันต่างๆมันได้ละลายเข้าด้วยกันแล้วเราถึงจะได้บราวนี่ที่หน้ากรอบนะคะครับอีกสักพักหนึ่งที่มันมันดูแบบงวดงวดนะครับมันดูมีความเงามากกว่านี้ครับอเห็นไหมคะนกตินๆเห็นไหมว่า มันมีความเงาครับอยู่ที่ด้านหน้าเนี่ยด้านบนค่ะ มันมีความยาวจริงๆด้วยคุณผู้ชมนี่นะคะได้ยังคะคุณพี่ เนี่ยค่ะ เห็นไหมคะว่า ได้แล้วค่ะ ผิวหน้าของตัว ช็อกโกแลตของเรามันมีความเงาขึ้นมา นะคะเนี่ย มันมันจะเป็นเทคนิคตรงที่ทำให้หน้าหน้าเบานี้ของเราบาง เป็นเบาบางแล้วก็กรอบแล้วก็เงาเนาะใช่ค่ะโอเค นี่ก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปิดเตาแล้วเราก็พักไว้ตั้งพักไว้นะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะโอเคต่อไปทำอะไรดีคะคุณพี่ค่ะต่อไปเราจะตี ตีอันนี้เนาะตีไข่กับน้ำตาลนะคะ เราจะตีไข่ไก่ ค่ะ กับน้ำตาลแล้วก็วานิลาเข้าด้วยกัน การการตีเนี่ยเราจะใช้เครื่องตีก็ได้หรือเราจะตีมือก็ได้นะคะ ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าในส่วนของตัวบราวนี่แล้วเนี่ยรเราไม่ต้องการความขึ้นฟูมาก เราสามารถใช้มือตีก็ได้ค่ะแต่พวกเค้กชนิดอื่นๆ เนี่ย ถ้าเราต้องการความนุ่มฟูเนี่ยเราคุณคร่จะใช้เครื่องตี เพราะว่าเครื่องตีมันจะทำให้ไข่ฟูได้มากกว่า แต่้เราก็โฮมเมดทำที่บ้านเองก็ได้ค่ะใใครๆไม่มีเครื่องตีก็ทำได้ค่ะ ถึงบอกแล้วว่ามันเป็นสูตรที่ทำได้ง่ายมากค่ะแล้วก็ ต่อไข่เลยนะคะไข่นะคะสองฟองค่ะอืมค่ะ แล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็ตีให้เข้ากันใช่ไหมคะค่ะ ตีให้เข้ากัน ตีจนกระทั่งใส่วานิลานะคะ ค่ะ เราต้องตีจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ ตัวไข่อะค่ะมีสีที่ซีดลงค่ะ มีสีที่ซีดลงเล็กน้อยคือน้ำตาลมันช่วยปรับให้ ให้ไข่มันดูซอฟลงเหมช่วยเกี่ยวไหมอ๋อไม่อะค่ะไม่เกี่ยวครับตัวนี้อืมนั้นนั้นขอลองลองตีนิดนึงได้ไหมให้เราตีลองช่วยตีดูได้ค่ะ เราตีอ่ะอ่าเราก็จะหมุนไปในทางเดียวกันไม่ยากเลยค่ะเพราะปกติก็ตีไข่กินไปแล้วอืมค่ะแต่ก็ ก็ต้องใช้แรงคสมพอสมควรนะครับตีตีจนกระทั่งแบบน้ำตาลละลายนะค่ะในระดับหนึ่งอืนี่ค่ะ แต่ยังไม่ได้นะคะโชว์ไปก่อนเรายังเห็นเห็นถึงน้ำตาลเลย อยู่ค่อนข้างเยอะต้องตีอีกสักพักหนึ่งให้น้ำตาลมันละลายมากกว่านี้นะคะไดใกล้แล้วค่ะน้ำตาน ก็จะเป็นคนตีแล้วค่ะ สมมติตีเสร็จนี่ก็คือแบบ จามขึ้นจามขึ้นเลยค่ะ ให้พี่ช่วยไหมคะไหวไหมคะ ได้อ่ะงั้นขึ้นดีกว่าค่ะเริ่มเลยเริ่มรู้สึกว่าแบบ เราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้บ่อยๆได้ยังคะคุณพี่ขาค่ะเนี่ยได้แล้วเราจะเห็นว่าน้ำตาลเนี่ยมันละลายได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะค่ะแล้วก็สีของไข่อ่ะมันก็มันซอฟต์ลงเนาะมันซอฟต์ลง หลังจากนี้เราก็จะร่อนแป้งกับตัวผงผงฟูนะคะ ลงไปในส่วนผสม ค่ะอันนี้หนูหนูใช้แ่ห้วครับเพราะหนูเคยทำมาแล้วค่ะได้่ะก็คือร่อนเทไปเทไปเลยนะคะเทไปเลยแล้วก็พร้อมกับตัวของผงฟูนะคะ นี่ค่ะย่างเนาะค่ะแล้วเราก็เคาะไป นี่นะคะค่ะ อยู่ใต้ค่ะค่ะอ่เราตอนนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นไม้พายนะคะค่ะเพื่อในอะไรการครับในการตะล่อมเพราะว่าอม่ามันจะคนได้ง่ายกว่า แล้วส่วนผสมมันจะได้ไม่ยุบตัวค่ะอืมคในการการกวนไอการคนนะคะเราก็คนจากขอบแล้วก็ตะวัดมาตรงกลางนี้นะคะค่ะเพื่อเพื่ออะไรครับค่ะมันก็เหมือนกับว่าให้ส่วนผสมมันเข้ากันง่ายขึ้นนแล้วมันจะได้ไม่ต้องไปกองตรงข้าง ๆ ใช่ไหมคะใช่ ก็คนไปนะคะตรงตะล่อมด้านข้างแล้วก็ตะวัดมาตรงกลางเริ่มเริ่มเริ่มเสร็จตัวแล้วนะครับมเริ่มเริ่มเข้ากันเข้าเข้าที่เลยวพี่ขวานข้างมาก่อนนะคะแล้วก็ตะวัดมาข้างงตะวัดมาตัดสีไม่เหมือนเป็นบรานี่เลยนะคะ ใช่เพราะเรายังไม่ได้ใส่ตัวของตัวช็อกโกแลตลงไปอ๋อ จริงๆจากที่ดูเนี่ยมันมันมันก็ไม่ยากนะคะในการะกทำอุปกรณ์เราก็ใช้ง่าย ๆ ก็ได้ค่ะ มีถ้วยจานก็ ใช่ใครสามาๆรถก็ทำได้จริงๆโอเค อุตส่าห์ไม่บอกใครเลยนะคะนั่นน่ะสิี่ถ้าช็อกโกแลตเราไม่เข้ม ถ้าบาวนี่เราไม่เข้มข้นนี่โทษตินเลยนะเนี่ยตัวพิษเองค่ะโอเคโอเค ขอบคุณนะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะก็ตัดลอมเนาะจากจากตั่อข้างอกข้างใน ตัวอช็อกโกแลตของเราให้เข้ากัน ตอนนี้เริ่มเป็นบาวนี่ยังคะอ๋อเริ่มแล้วค่ะเป็นสีของเบาวนี่แล้วใช่เลยอืม